สวัสดีครับ วันนี้ผมพามาชมไก่แจ้บ้านผมนะครับ นี่ก็คือไก่แจ้นะครับ ที่ว่าเห็นเยอะๆแบบนี้มากินอาหารนะครับ ผมได้ให้อาหารไป อาหารของเขาก็คือข้าวเปลือกนะครับที่ผมให้นี่ครับ มีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะครับ นี่ครับ นี่คือตัวเล็กนะครับ นี่ นั่นคือตัวพ่อมันครับนั่นอีกมันไล่มาแล้วครับ นี่ครับนี่ก็คือตัวเมียครับตัวเมียตัวนี้ยังไม่ไข่ทีนะครับ ตัวนั้นตัวเมียด้วยตัวเมียนี่ครับนี่มากินอาหารนะครับกินข้าวเปลือกกันนี่ครับ ไง เนี่ยมันจะไล่กันนะครับ ตัวตัวผู้จากฝูงก็จะไล่เพื่อแสดงอาณาเขตนะครับเพราะนี่คือถิ่นของเขา อาหารของเขานี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นไก่รุ่นนะครับ ไก่รุ่น รูปของเขาแหละครับแต่เขาก็จะไล่นี่ครับเขาก็จะไล่เพื่อแสดงอาณาเขตนะครับ ยังไงทำก็ได้ ให้อาหารนะครับ นั่น ก็คือแม่ไก่นะครับ แม่ของเจ้าพวกตัวเล็กๆทั้งหลายนี่นะครับครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ฝากติดตามด้วยครับครับขอบคุณครับ